ข้าไปสวยงามครับเยียมเท่240คูณ12 กำไรนี่ก็สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่เกม Legend of Shooter นะครับ เป็นเกมที่อยู่ในค่าย AMB Slot นะครับ เกมนี้ก็คือเกมนักเตะแข้งทองนั่นเองนะเพื่อนๆก็ก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้หน่อยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะ ทุกคน วันนี้นะครับเอางบมา 215 บาทกับการเล่นเกม นักเตะแข้งทองนะผม และถ้าให้ผมเดานะเกมนี้เป็นแนวสปอร์ตเป็นการยิงจุดโทษนั่นเองผมว่านะผมว่านะค่ายนี้นะ AAB Slot แม่งมีเกมโคตรเยอะเลยเพื่อนๆหลายแนวมากมีแบบยิงปลาก็มีเป็นแบบเขาก็มีเป็นแบบสปอร์ตก็มีเยอะมากนะฮะมาเข้าเล่นเกมกันก่อนเล่นเกมกันนะฮะเลือกตัวละครก่อน ก็จะมีตัวชื่อว่าเจนะฮะเมสซี่ เจแน่ๆ แล้วก็ป็อกบา แล้วก็เมสซี่ไม่รู้ผมมั่วหรือเปล่านะไอเจเนี่ยแล้วไม่เหมือนเมสซี่ เจเลยอันเล่นเมสซี่แล้วกันนะครับ ตัวเอกเลยเข้ามาแล้วนะครับ หน้าตาเป็นอย่างนี้ยิงจุดโทษจริง ๆ ยิงเข้าตรงไหน เข้าตัวคูณเท่าไหร่ ก็เอาเบ็ดไปคูณนะฮะมีสูงสุดคูณ 50นะเพื่อน ๆ คือตรงกลาง และผมคิดว่าน่าจะยากที่สุดนั่นเองเบ็ดตามสูตรของเกมนี้ เบ็ดห้าโ้โหโคตรแรง วันนี้งบหลักร้อยนะฮะสองหนึ่งห้านะฮะ มา พร้อมแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่า แม่งมีเปิดออโต้ด้วย เล่นแบบฟาสด้วย ตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะฮะเลือกทางยิงนั่นเองทิศทางนั่นเอง เล่นง่ายนะไม่ยาก กดคลิกก็คือยิงนะครับ อันนี้คือไม่ฟาสนะ ค่อนข้างช้าเลยทีเดียว เอาออกเฉยเอเค มุมขวา มุมขวา ปับไปแล้วเอียดเคเซฟได้ ออกเฉย อะไรวะ งง ซ้ายแล้วกัน ซ้ายออกอีกอะไรอย่างเมสซี่ เมสซี่ทำอะไรของคุณครับทำไมออกอย่างเดียวเลย อะไรวะ แล้วดูดิ พอยิงตรงกลางเซฟได้อีก อ่านใจได้ด้วย เกินปุยมุย ตรงกลางเหมือนเดิม วิโดนว่ะโอ้โห ได้ 1.5 1.25โอ้น้อยว่ะโดนไปหลายดอกแล้วได้ดอกเดียวเอง เออ ตรงคูณ12 แม่งเสือกกระเด็นออก เย็ดเป็ด อ่ะขอเพิ่มเป็นการเปิดฟาสต์โหมดแล้วกัน ฟาสต์โหมดเอ้าออกซ้ายทำไมยิงตรงอ่ะ โอ้ทาวเมซี่กัวเป๋ ฟาสต์โหมดก็คือมันจะเร็วมาก อืมได้คูณสองนะ ได้ ยากเย็นแท้ ตรงกลางปัดได้อีก ไปตรงกลางปัดได้อีก เอาตรงกลางอีก ตรงกลางอีก เออเข้า1.25 คือง่าย ๆ คูณ 50 มันไม่ให้มึงอย่าเซฟผิดนะ ขออัพเบ็ดนะครับ เป็นเบ็ด 10โอ้โหเพิ่มทีละ5ถ้าออโต้อะลองออโต้10 รอบนะ ดูดิ ออโต้10 รอบนะเพื่อนๆ เอาตรงกลางนี่แหละอ้าวได้คูณห้าเย็ดเท่ห้าสิบห้าสิบเออ เซฟได้อีก เออออกอีก เย็ดเป็ด เออคูณ 12ดิฮะ สวยงามดิฮะ เข้าสักที เอ้าเอาตรงกลางไม่ใช่หรอ ทำไมออกไปนู่นน่ะ อะไรวะเนี่ย หรือว่ามันสมออกอีก เออคูณ 50 กันได้ เซฟได้ โอเคนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากมาที่เดียวกับผม สวยอยู่ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ เป็นเว็บตรงนะ ไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะครับผม หรือว่าถ้าใครไม่ทักก็รับหน้าเว็บได้เลยนะเพื่อนๆฝากร้อยรับร้อยนะครับตอนฝากจะมีโปรให้กดอยู่นะครับ กดเลย มีหลายโปรมาก ลองกดได้เลยนะครับผมอ้าวเจ๊อีอย่างวะ ตอนนี้กำไรอยู่นะครับอยู่ที่ 300 300 เยอะเกินปุยมุย เกมนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแตกอยู่นะ ไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นๆนะฮะ เป็นการยิงจุดโทษนะครับเกม Legend of Shooter ส่วนใครอยากให้รีวิวเกมไหนก่อนนะครับ ก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะหยิบเลือกมารีวิวเป็นเกมต่อไปนะฮะรักคิวให้เลย ถ้าไม่มีใครพิมพ์คอมเมนต์บอกก็ เล่นไปเรื่อย ๆ นะฮะรีวิวรีวิว ไปเรื่อย ๆ นะครับ ขอคูณ 50 รอบนึงได้ไหม จะถอนเลย ได้แค่ 1.5 คูณ 50ยากเย็นแท้เอาตรงกลางไว้ก่อนแล้วกัน เออ อออีก อีกอย่างเนาะอ้าวค้างถ้าขยับเบ็ดเป็นเบ็ดเท่าไหร่ 20 20 เลยเหรออ่ะลองดู ลองดูสปัดได้อีก ลองดูฮะ โหนึ่งจุดห้าน้อยอ่ะยี่สิบได้ยี่ห้าเข้าไป สวยงามครับ เย็ดเช่สองร้อยสี่สิบคูณสิบสองกำไรดีเข้าไปอีก อืม เป็นยี่สิบเข้าดี เข้าดีอยู่ชมมากเดี๋ยวเหลิงเอาง่ายๆนะเพื่อนๆ ยิงให้มันตรงกลางพอ ตรงกลางๆอ่ะผมว่าโอกาสแม่งได้ประมาณ 60% 60%โอ้โหเกือบได้คูณ 12 อีกแล้วฮะท่านผู้ชมคูณตรงกลาง 1.5 ยังดีกว่าไม่ได้ ตรงกลางไว้กันได้ แม่งเข้าตรง 50 ไง แม่งเลยกันได้โอ้โห ออกอีก เอาตรงกลาง 1.25 ก็เอาครับ มันกำไร 5 บาทอะ่ะ คือไม่มี1ต่อนะครับ มี 1.25 ต่ำสุดนะครับ ยิงเข้ารับไปเลย เหมือนเกมงานวัดยังไงก็ไม่รู้ เฮ้ย เข้าตรงคูณ 12 ไม่ใช่หรอ เนี่ย มันเข้าตรงคูณ 12 ไม่ใช่หรอเพื่อนๆ โกงปะวะ โอ้โห เข้า 50 แม่งปัดออกเอาขยับเบียดต่ออุ้ย 50 แรงไปไม่เอา ต้องออกขวาออกซ้ายว่ะเนี่ยทำไมมันเข้าแต่ออกอะ่ะ โอ้เกียนน่ะ เออคูณห้าอัพไปหนึ่งร้อยอยากได้ห้าสิบสักรอบอ่ะหืมปัดอีกแล้ว ปัดอีกแล้วนะฮะไปเฮ้ย หลบดิคูณห้าสิบกำลังจะเกิดเลยหนึ่งจุดสองห้านะครับไอ้หนึ่งจุดสองห้ากับหนึ่งจุดห้าเนี่ยออกบ่อย อ้าว ได้คูณสามครับผมร้อยห้าสิบ วันนี้งบ210 กำไร 100 แล้ว ขออีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวปิดคลิปอะไรออกกระโดดทางนี้ยิงไปไหนเนี่ยเมสซี่ เออใส่เข้าวนเวียนอยู่กับ 300นานแล้วนะฮะ สวย ขอคูณ50 จักดอก เนี่ย ไอ้ขึ้นไป 12 เนี่ย มันยิงออกตลอดเลย โอ้โห ปัดโดนอีกเยเช่อ่ะเ็จได้ ลองดูเบ็ด50 สักรอบหนึ่งกันได้วะอีกสักรอบไป โอ้โห เบ็ด50 โคตรแม่น เทปแม่นเกิน เออสามดอกได้คืน ขออีกดอกหนึ่งไอ้โอ้โหนึกว่าเข้าคูณห้าสิบโอ้โหแม่งใสขนาดนั้นนึกว่าเข้าคูณห้าสิบเข้าไปโอ้โหออก ขอดอกหนึ่ง แน่นจัดแน่นจัดปัดไปหนึ่งจุดห้าเท่าสี่ร้อยแล้ววะกำไรเกือบสองร้อยแล้ว ถ้าดอกนี้เข้าปิดคลิป แล้วก็ถอนเลยนะไม่เข้าอ่ะ อ่ะ ขออีกดอกนึง อีกดอกหนึ่งโอ้โหเหลื่อมน่าจะคูณห้าไปนะทุกคน จะได้จบที่รุ่นเราไม่จบ ไม่จบ โอเค โอเคละยอม 300ได้แหละ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ กับการรีวิวเกม Legend of Shooter นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นมาก ๆ เลย ก็เข้าง่ายนะผมว่าค่อนข้างเข้าง่าย แล้วก็เล่นง่ายมากๆนะครับ เราเลือกทิศทางเองได้เออเราเลือกทิศทางเองได้ ก็อยู่ที่ว่ามันจะยิงออกหรือว่ามันจะเซฟได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับวันนี้งบ 210 ได้ไป 100 ก็ถือว่ากำไรนะฮะกำไร 100 200 ก็ถอนได้แล้วนะครับ อย่าหมิ่นเงินน้อยนะ โอเคนะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่เม้นปักบุตรเม้นแรกเท่านั้นนะครับ เป็นเว็บตรงนะครับผมรับโปรที่หน้าเว็บได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหน ทักหาแอดมินได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ